IT for English โมดูล4การใช้เทคโนโลยีในการเรียนและการสอนทักษะภาษา การสร้าง Mind Map ด้วยโปรแกรม Free Mind แผนผังความคิดหรือ Mind Map เป็นเทคนิคการบันทึกข้อมูลจากการอ่าน แทนการจดบันทึกเขียนตัวอักษร แผนผังความคิด มีการใช้สีสันต่าง ๆ และสัญญลักษณ์ หรือรูปภาพแทนความเข้าใจของผู้บันทึก และเป็นการบริหารการทำงานของสมองทั้งสองซีกอย่างเท่าเทียมกัน โดยสมองซีกซ้าย จะเกี่ยวกับทักษะการคิดวิเคราะห์ตรรกกะ และเหตุผล ส่วนสมองซีกขวาจะเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์ทางศิลปะและจินตนาการ โปรแกรม FreeMind เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างผังความคิด ที่ใช้สำหรับการจัดการและบริหารความคิดของสมอง ให้เป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน เสมือนเป็นเส้นที่โยงกันไปมาอย่างมีทิศทาง จากความคิดหนึ่งไปสู่อีกความคิดหนึ่งค่ะ แผนผังความคิดในที่นี้ก็คือ แผนที่ที่แสดงถึงความคิดหลักหนึ่งความคิดที่ประกอบขึ้นจากมโนภาพของสมอง โดยความคิดหลักหนึ่งความคิดสามารถเชื่อมโยงไปยังความคิดอื่นๆที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน โดยมีเส้นโยงเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างความคิดเหล่านั้น ดังนั้น แผนผังความคิดจึงเป็นการนำเอาทฤษฎีทางสมองมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะเกี่ยวกับกระบวนการเรียนของมนุษย์ ซึ่งเป็นการนำเอาความคิดจากเดิมเนี่ยที่มันเป็นนามธรรม มาสร้างสารรค์แล้วก็จัดระเบียบใหม่ ให้กลายเป็นรูปธรรม ซึ่งออกมาในรูปแบบของเส้นความสัมพันธ์โยงจากจุดหนึ่งจากกลางความคิด แล้วก็กระจายออกมาตามกลไกกระบวนการคิดของสมองมนุษย์ ต่อไปเรามาทดลองใช้โปรแกรม FreeMind กันค่ะ เรามาเริ่มจากการเรียกใช้งานโปรแกรม FreeMind กันก่อนนะคะ 1. คลิกปุ่ม Start เลือก All Programs แต่ถ้าใช้ Windows เวอร์ชันใหม่ๆ ก็ให้ไปเปิดจากหน้ารวมโปรแกรม ต่อไปคลิกเลือก FreeMind แล้วก็เลือก FreeMind หรือดับเบิลคลิกไอคอนโปรแกรม FreeMind บนหน้าจอเดสก์ท็อปก็ได้ และหลังจากนั้นโปรแกรมก็จะแสดงหน้าต่างขึ้นมา เราจะเริ่มต้นการวาด Mind Map ด้วยการสร้างโหนดขึ้นมา จากส่วนกนกลางของ Mind Map พร้อมกำหนดหัวข้อ เริ่มต้นด้วยการคลิกที่ปุ่ม File New เพื่อสร้าง Mind Map ใหม่ ต่อไปหน้าจอจะแสดงเอกสารว่างๆ พร้อมแสดงโหนดที่ชื่อ New Mind Map ให้แก้ไขข้อความของโหนด ได้โดยการคลิกลงไปบนรายชื่อ New Mind Map แล้วพิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไป หรือเราอาจจะคลิกขวาลงบนโน้ตแล้วเลือกรายการ Edit Note จะได้ข้อความหรือหัวข้อที่พิมพ์ลงไป หากต้องการใส่ชื่อหัวข้อแบบ 2 บรรทัด ก็ให้คลิกขวาลงไปบนโน้ตแล้วก็เลือก Edit Long Note และใน Dialog Box ก็ให้กดแป้น Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ แล้วพิมพ์หัวข้อที่ต้องการแล้วก็คลิกปุ่มโอเคขั้นตอนต่อไปคือการใส่สีข้อความ สีพื้นหลัง และสีของเส้นโยง ก่อนอื่นให้เพิ่มขนาดฟอนต์โดยการคลิกเมาส์ขวาที่โนดเลือกรายการ Format Larger Font หากต้องการให้มีขนาดใหญ่ขึ้น หากต้องการเพิ่มฟอนต์ให้เป็นตัวหนา ให้คลิกเมาส์ขวาที่โหนดแล้วเลือก Format Bold เราสามารถใส่สีให้กับหัวข้อในโหนดด้วยการคลิกเมาส์ขวาที่โหนดแล้วเลือก Format n o t e Color การเปลี่ยนสีพื้นหลังของโหนดทำได้โดยการคลิกเมาส์ขวาที่โหนดแล้วก็เลือก Format โหนด Background Color การเปลี่ยนสีของเส้นโยงทำได้โดยคลิกเมาส์ขวาที่โหนดแล้วเลือก Format Age Color แสดง Dialog Box เพื่อให้คลิกเลือกสีที่ชอบ แล้วก็คลิกปุ่ม OK ก็จะได้สีสันของหัวข้อ สีพื้นหลัง และสีเส้นโยงบน Mind Map ต่อไปเราจะทำการเพิ่มกิ่งก้านให้กับโหนดนะคะ คลิกเมาส์ที่โหนดหากต้องการสร้างกิ่งก้านของโหนดทางด้านขวา ก็ไปคลิกเมาส์ทางด้านขวาของโหนดแล้วก็เลือก New Child Node จะแสดงกิ่งก้านที่เชื่อมต่อกับโหนดหลัก พิมพ์ข้อความของโหนดลูกหรือกิ่งก้านของโหนดลงไป ถ้าต้องการสร้างโหนดลูกอีก1ก้านก็ให้ไปคลิกเลือกตำแหน่งที่ต้องการสร้าง แล้วก็เลือก New Child Node จะสร้างโหนดลูกปรากฏขึ้น แล้วก็ให้พิมพ์ชื่อลงไป หากต้องการแก้ไขหรือลบโหนดลูกให้ทำตามขั้นตอนคือ คลิกเมาส์ขวาลงบนโหนดที่ต้องการแก้ไข แล้วเลือก Edit Node และแก้ไขโหนดลูกได้ตามต้องการ หากต้องการจะลบโหนดที่ไม่ได้ใช้งาน ก็ให้คลิกเมาส์ขวา เลือกโหนดที่ต้องการจะลบ แล้วก็เลือก Remove Node การเคลื่อนย้ายโหนดให้นำเมาส์ไปวางทางด้านขวา หรือซ้ายของชื่อโหนดจะแสดงเครื่องหมายวงรี คลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้ พร้อมกับลากขึ้นลงตามทิศทางที่ต้องการ จากนั้นไปปรับแต่งโหนดย่อยให้สวยงาม หากต้องการเน้นความโดดเด่นให้กับโหนด สามารถทำได้โดย คลิกเมาส์ขวาเลือกโหนดที่ต้องการให้เด่น คลิก Insert Cloud กลุ่มของโหนดที่เลือกจะถูกใส่พื้นด้านล่าง คล้ายก้อนเมฆ ต่อไปเป็นการแทรกไอคอน คลิกเมาส์ขวาเลือกโหนดที่ต้องการแทรกไอคอน แล้วก็คลิกเลือก Icons Happy จะได้ไอคอนปรากฏหน้ารายการโหนด ต่อไปเป็นการแทรก Hyperlink Email คลิกขวาเลือกโหนดที่ต้องการใส่ Email Address แล้วก็เลือก Insert Hyperlink Text Field กรอก Mail to ตามด้วยอีเมลลงไปแล้วก็คลิกโอเคจะแสดงไอคอนอีเมล เมื่อนำเมาส์ไปคลิก จะแสดงหน้าต่างอีเมล ื่อให้ส่งข้อความไปหาได้ทันที โปรแกรม FreeMind สามารถส่งออกไฟล์แบบเอกสาร PDF คลิกที่เมนู File Export as PDF เพื่อส่งออกไฟล์เป็นแบบเอกสาร PDF จะปรากฏหน้าต่าง Save เพื่อทำการบันทึกไฟล์งานแผนที่ความคิด และที่ช่อง File Name ให้พิมพ์ชื่อไฟล์งานที่ต้องการ แล้วก็คลิกที่ปุ่ม Save เป็นยังไงกันบ้างคะ โปรแกรมนี้ใช้ไม่ยากเลย ทุกคนสามารถใช้ฟรี m ม n d เพื่อช่วยเตรียมแผนผังความคิดก่อนการเขียน หรืออาจนำไปใช้ในการสรุปเนื้อหาสำคัญ ของเรื่องที่อ่านก็ได้ เรียกได้ว่ามีประโยชน์หลายอย่างเลยทีเดียว หลังจากจบบทเรียนในวันนี้ ลองหาโปรแกรมฟรีมายมาติดตั้ง แล้วทดลองใช้กันดูนะคะ พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ